ครับในหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการกำหนดหน้าเว็บที่เราสร้างขึ้นนะครับ ให้เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือว่าหน้าโฮมเพจนะครับทั้งนี้นะครับในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google s i t e เราสามารถที่จะเลือกหน้าเว็บไซต์ที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับ ที่ต้องการแสดงผลให้เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับ เราสามารถที่จะกำหนดหรือว่าเลือกหน้าเว็บที่ต้องการนะครับ ให้แสดงเป็นหน้าแรกหรือว่าหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ในกรณีที่ ผู้ชมเข้ามาในหน้าเว็บของเรานะครับ ก็จะดึงหน้าเว็บดังกล่าวนะครับ มาแสดงผลเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับ ลักษณะการกำหนดค่านะครับ ก็จะคล้ายๆกับ การทำงานในเมนูก่อนหน้านะครับ ก็คือคลิกที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราทำการกด นะครับทำให้เป็นหน้าแรก เดี๋ยวเราจะทำให้หน้าในส่วนของการแทรกวัตถุตรงนี้เป็นหน้าแรกนะครับ เวลาเข้ามาก็ให้แสดงหน้าให้แสดงหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับ ก็คลิกด้านหลังตรงนี้ จากนั้นทำให้เป็นหน้าแรก สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ หน้าแทรกวัตถุตรงนี้ก็จะถูกดึงมาไว้ด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็ สังเกตไอคอนด้านหน้าก็จะเป็นรูปบ้าน ตัวเมนูด้านบนตรงนี้ ก็จะมาอยู่ที่ลำดับแรก เวลาเราเข้าเว็บไซต์นะครับ หรือว่าผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์มา ตัว Google Site ก็จะดึงหน้านี้นะครับ มาแสดงให้ ผู้เข้าชมเว็บเป็นหน้าโฮมเพจของเรานะครับ อันนี้ก็ไม่ยากนะครับในการตั้งค่าในส่วนของทำให้หน้าเว็บที่เราต้องการเนี่ยให้เป็นหน้าแรก สามารถกำหนดกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับก็ทุกหน้าเว็บนะครับ เราสามารถแยกกำหนดให้มาเป็นหน้าแรกได้ นอกจากนั้นแล้วหน้าเว็บในแต่ละหน้า อย่างที่อธิบายไปในก่อนหน้านะครับ ก็คือเราสามารถที่จะโยกย้ายตำแหน่ง ได้ตามต้องการนะครับ ว่าจะให้ไปไว้ตรงไหนบ้าง จะไปอยู่สับเป็นหน้าเว็บย่อยของเว็บไซต์หลักกันไหนหรือ จะดึงออกมาให้อยู่ในระดับเดียวกัน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ อันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว Google Sites นะครับ ก็คือเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการลบและทำใหม่ แต่เราสามารถที่จะเอาหน้าเว็บที่เราทำเนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้ ก็ช่วยประหยัดเวลาในการทำเว็บของเราได้รวดเร็วขึ้นนะครับ และเจอกันในหน่วยต่อไปนะครับ สวัสดีครับ